ู้ตรงนี้เป็นกระดานนะโอ้โหโคตรสดสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกะนะสี่พันบาทนะ เอาเรื่อง ไปกันต่อนะเต็มเครื่องแล้วนะโอ้สองดอกติดตรงนี้ชุดใหญ่ครับ สำหรับดอกนี้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะ 4,200 นะ เอาเรื่องส่วนนี้ของ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 เบสสูงสุดจะก็จะเป็นหกพันนะ เอาสูงเอาเรื่องเลยนะมาไปกันก่อนเลยนะ ผมขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ดขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ดเบ็ดเบ็ดสามสิบนะวันนี้นะ ขออนุญาตเปิดออโต้หมุนไปที่ห้าสิบหมุนก่อนเลยนะไปกัน เกมนี้ก็ถ้าแตกมาก็แบบเต็มเครื่องเหมือนกันนะเกมนี้นะอะดูดิพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอะโอ้โหดอกนี้สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกานะ 450นะ เอาเลี้ยงเปิดหัวมาก็เฮงเลยนะ ดูซิวันนี้ผีจะดุหรือเปล่านะ มาอีกแล้วนะไม่เคยให้ผิดหวังจริงๆนะสำหรับมิสเตอร์ฮาโลวีนนะสำหรับดังนี้เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันเอ้ย ขออภัยนะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะเอาเรื่องอู๋สองดอกติดนะดอกนี้สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกานะแปดร้อยยี่สิบนะเอาเรื่องโอ้โห ตรงนี้ก็เต็มเครื่องอีกแล้วครับโอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ440 นะ เอาเรื่องโอ้โหมาไม่พักเลยอะ่ะ โคตรสุดไม่เลยครับ เต็มเครื่องนะโอ้โหเอาเรื่องนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ400 นะมาสกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนเลยนะ ีเกมเข้าหรือเปล่านะมามาหลอกนะ แบบนี้เขาเรียกมาหลอกกันนะมิเตอร์แฮลวีนวันนี้มาทรงดีนะโอ้โหดอกนี้เต็มคาราเบลอยู่แล้วนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ 440 แล้ว เรื่อง คูณมาอีกแล้วนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ สี่ร้อย เอาเรื่องผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะผมขออนุญาตขึ้นไปที่เบ็ดอุ้ยเอาธรรมดาพอ ขอไปที่เบ็ดร้อยยี่นะ ห้าสิบหมุนแบบเปิดเทอร์โบนะนี้งรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบนะเอาเรื่อง อ่าเริ่มส่งคืนแล้วนะ เอาเมื่อกี้จ่ายมาชุดเลือกเลย เบ็ดสามสิบเมื่อกี้ดอกนี้ก็เต็มเครื่องอยู่เหมือนกันนะแบบนี้นะสำหรับแบบนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะเรื่องนะ โอ้ยดอกนี้เต็มกระดานนะโอ้โหโคตรสุดสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกะนะสี่พันบาทนะเอาเรื่องไปกันต่อนะเต็มเครื่องเลยนะโอ้สองดอกติดแบบนี้ชุดใหญ่ครับสำหรับดอกนี้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะสี่พันสองร้อยนะเอาเรื่อง หมดแล้วนะ ผมยังคล่องใจอ่ะ ผมขออีกสัก สามสิบหมุนนะไอ้หอ้โหตรงนี้ชุดเลิศนะตรงนี้สำหรับตรงนี้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะสี่พันแปดร้อยนะเอาเรื่องนะเอาเอาโอ้โหสำหรับบอกนี้นะเงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะ4,200 นะ โคตรสุดเลยนะ อยู่นะสำหรับลังนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะเจ็ดร้อยแปดสิบนะเอาเรื่อง ผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดสามร้อยเลยเนาะไมมามาวันนี้พอดีเลยขออนุญาตเปิดเปิดไปที่สามสิบหมุนนะ ียหเอาสเก็ตเตอร์เข้าครับ โอ้โห ตรงนี้ เอาเอย่างนะแปดหมุนนะ ไปกันเลยนะ วายครับ วายโผล่มาแล้วสองตัวนะ มาสามตัวแล้วตรงนี้เต็มเครื่องนะแบบนี้เต็มเครื่องนะสำหรับแบบนี้เงินรางวัลก้อนโตนะสามพันห้าร้อยนะ เอาเรื่องโอ้ยดอกนี้เต็มกระลาเบลเหมือนกันนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันห้าร้อยนะเอาเรื่องมาวายสี่ตัวนะดอกนี้ เต็มงาละเด้เหมือนเดิมนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกะนะ4,800นะเอาเรื่องโคตรสดฟรีเกม ก็ยังมาอยู่นะสำหรับเงินรางวัลรวมนะ 12,980นะเอาเรื่องไปกันต่อนะ